สรุปชัดเจนรายเก่า รายใหม่ ยืนยันรับสิทธิแตกต่างยืนยันตัวตนอย่างไร โครงการคนละครึ่งเฟสสามสามพันบาท ฟังด่วน วัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นะคะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็อยู่กับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 นะคะที่กำลังจะเริ่มโครงการในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้แล้วนะคะ หลายคนยังสับสนนะคะ ทั้งรายเก่ารายใหม่นะคะสำหรับการยืนยันรับสิทธิกับการยืนยันตัวตนนะคะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะ เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆ กันค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสาร ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะสำหรับโครงการค คนละครึ่งเฟส3รับ 3,000 บาทจากทางรัฐบาลนะคะ ซึ่งก็เป็นโครงการที่ทุกคนให้ความสนใจและกำลังรอนะคะ ซึ่งกำลังจะเริ่มโครงการในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะคะ และในวันที่ 14 มิถุนายนนี้นะคะ เวลา 6 นาฬิกานะคะ ทั้งรายเก่าและรายใหม่นะคะก็เตรียมตัวนะคะ ซึ่งในส่วนของการยืนยันรับสิทธินี้นะคะ ก็อยู่ในของ คนที่เคยใช้เฟส1และเฟส2ก็คือคนละครึ่งรายเก่านั่นเองนะคะ ต้องรอกดยืนยันรับสิทธินะคะ ซึ่งในการยืนยันรับสิทธินี้นะคะ ก็เหมือนกับการลงทะเบียนใหม่ค่ะ ใครมาก่อนได้ก่อนเช่นกันนะคะ เพียงแค่รายเก่านะคะมีข้อมูลเดิมอยู่แล้ว ไม่ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ และในส่วนของรายใหม่นะคะ ก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม่ค่ะ และก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ค่ะ ซึ่งในการลงทะเบียนนี้นะคะสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางนะคะ ก็คือผ่านทางแอปเป๋าตังนะคะ และก็ผ่านทางเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ค่ะ ในส่วนของการยืนยันตัวตนนะคะ แตกต่างจากการยืนยันรับสิทธินะคะ ในการยืนยันตัวตนนี้นะคะรายใหม่นะคะ หลังจากที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะ 1-2 วันนะคะ จะได้รับ SMS นะคะ หลังจากที่ได้รับ SMS เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็มาถึงการยืนยันตัวตนนะคะ มาพูดถึงกันที่การยืนยันตัวตนนะคะ สำหรับรายเก่านะคะที่เคยยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะณนะตอนนี้นะคะเขาตัดวิธีนี้ออกแล้วนะคะ เหลือแค่ 2 ขั้นตอนเท่านั้นนะคะก็คือ ยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือไปยืนยันตัวตนที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้านะคะ ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่ค่ะสรุปก็คือ นะคะ ทุกคนนะคะที่ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 แล้วนะคะ ก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือไปยืนยันตัวตนที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นค่ะ ก็ยังเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเริ่มใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ซึ่งเริ่มในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ต้องรีบนะคะ ค่อยๆทยอยกันไปยืนยันตัวตนได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ใครมีคำถามข้อสงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ เอาไว้ พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ